อนนี้ถึงไหนแล้วเฮียเดียว บ้านนะคำบ้านไข่คุณคุณหนคนโตชัยใครอยู่บ้านเรามาถึงทางเข้าบ้านนางามแล้วครับเพื่อเราจะไปถ้ำตูมวยกัน ครับไม่สู้ก็อยาก็นตามแยก อนนี้เราจะไปส้มภูมวยกันนะครับ เราจะเลี้ยว่วาต้องมาทางนี้ครับ ตอนนี้เรามาถึงบ้านนางงามแล้วครับ พาไปดู วัดสวยๆถ้ำสวยๆแล้วก็เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรมด้วยครับอย่าลืม ของกินครับว่ามีงานหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าไปก่อนเลยไปก่อนนะครับ ไปไม่ได้เราก็ถอยออก ประตูเข้านะครับ ของวัดป่าถ้ำภูมวย ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายทางไปหาน้ำแจ๊กหาห้ำหดส่วน ส่วนว่าถ้ำภูมวยก็เข้าไปทางนี้ครับ สวัสดีครับ วันนี้เฮียเดี่ยว ก็จะมาทำบุญที่วัดป่าถ้ำภูมวยนะครับ หรือเรียกว่าถ้ำภูมวยครับอยู่ที่ตำบลคำพะอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ทางเข้าก็คือทางเข้าบ้านนางงามนะครับบ้านนางงามเนี่ยเราก็มาอยู่ภายในบริเวณวัดภูมวยแล้วครับเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวจะพาไปทำบุญไหว้พระนะครับ ตอนนี้ก็มองหาท่านเจ้าอาวาส ไปอยู่ที่ไหนเอ่ย หรือว่ากำลังปฏิบัติธรรม แต่ก่อนมาไม่เป็นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ก็มีสิ่งปลูกสร้างใหม่นะครับ สิ่งปลูกสร้างใหม่แต่ก่อนไม่มีกุฏิแบบนี้ เนี่ย พระศิวลีก็ยังไม่มี ครับ เดี๋ยวเฮียเดียวจะพาเดินดูสถานที่นะครับ ครับเฮียเดียวก็ทำบุญก่อนนะครับ เป็นถ้ำแล้วตอนนี้ท่านก็มาสร้างศาลาใส่ครับศาลานี้ดูแล้วก็จะเป็นสองชั้นนะ ตรงนี้สร้างฐานไว้ครับ เพื่อความแข็งแรง มองไปก็จะเห็นเต็นท์นะก็เป็นของช่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ ในเมื่อเฮียเดียวได้ทำบุญแล้วนะครับ ก็จะพาเดิน ดูบริเวณที่เป็นโขดหินอะไรที่ที่มาของคำว่าที่นี่ท่านธรรมชาติยังุมยครับเลยนครับวันนี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นฐานของอที่เราเดินมานะครับตรงนั้นก็เป็นทางลงไป แล้วเราจะเดินมาทางนี้ก่อน ท่านจะสร้างกุฏิอีกเยอะเลยครับ เนี่ย นี่ไงครับ ก็เพราะว่าท่านมาสร้างศาลาตรงนี้ กันไว้ก็เลยทำให้เราไม่เห็น นี่แหละครับ เป็นชะแง่หินที่ยื่นออกมา แล้วก็มีพระพุทธรูปทำจากไม้แกะสลัก และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำจากปูนครับ เห็นมีเก้าอี้ไม้แล้วก็เตียง น่าจะเป็นที่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะครับ ลักษณะ ตรงนี้ก็เป็นเพิงหินนะครับ บริเวณเนี้ยครับ เห็นเข้าไป เดี๋ยวเฮียเดี๋ยวก็ จะพาย้อนเหรียญก่อนครับ เป็นผ้าไม้นะครับ อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปครับ ที่มีคนเอาพระพุทธรูปมาถวายครับ นี่ก็เต็มบริเวณนี้เลย นี่ก็เป็น รูปของหลวงปู่ล่านะครับหลวงปู่ล่าวัดบรรพชิีรีภูเจ้าก้อครับเป็น รูปของท่านนะครับ เดี๋ยวเตรียมมาเยอะครับ ทั้งแบงค์ ทั้งเหรียญเพื่อให้ท่านได้เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านศาสนานะครับ เพื่ออนุรักษ์รักษาศาสนา พุทธไว้ครับ ให้อยู่คู่คนไทย หรือว่าคู่โลกใบนี้ไปตลอด เรียกว่าคลังในการรับบริจาคครับเราก็ใส่เข้าไปทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทนะครับทำสลิงเดียวก็ได้บุญสตางค์เดียวก็ได้บุญ เฮียเดี๋ยวก็จะเดินลึกไปทางนั้นต่อครับ ต้องไปให้สุดบนก็มีพระพุทธรูปนะครับ แล้วเราไปดูว่าท่านได้ชื่ออะไร ไม่ทำอีกแล้วนะแกเสียหมดเลยแกคเห็นไม้คำอีกแล้วครับ ดีแล้วเขาคงจะผุ เดี๋ยวเขาก็หล่นลงเองครับ ต้องเดินขึ้นไปทางนี้ครับ อืมคล้ายๆย่านางไม่ใช่ครับ เป็นเป็นไม้ป่านะครับ เรามาชมธรรมชาติด้วย แล้วก็มาทำบุญด้วยครับ ก็ไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรครับเขาก็มออยู่ในที่ของเขานะครับ อยู่กับป่าก็ดูสวยดี ครับดีเจพงพนา เขาก็เดินตามหลังเฮียเดียวนะครับให้เก็บภาพ ให้เยอะที่สุดให้มีความสวยงาม โชคดีวันนี้ก็เอารองเท้าเดินป่ามา มีทางไปทางเลาะไปเยอะด้วยครับ นี่ไงครับทั้งทีเดียวจะพาเลาะดูนะครับนี่ก็เป็นทางเดินครับ อนนี้เราอยู่ฐานของพระประธานสีขาวเจะาุูกเดินเลาะมาเรื่อยครับ พระท่านได้อนุญาตเนี่ยเดียวแล้ว มาทำบุญได้ถ่ายธรรมชาติที่สวยงาม ก็มีทางขึ้นไปทางนั้นด้วย แล้วคือขากลับเราต้องขึ้น แล้วเรามาทางนี้ก่อน อ้าวคุณพงพนาอยู่ไหนครับ เดี๋ยวหลงป่าเข้าไมเป็นอ่าเข้าไปในเมืองบางบท คุณไม่ได้กลับบ้านเด้อเย่นะจะบอกให้ นี่ไงครับ ความสวยงามของวัดป่าถ้ำภูมวยครับ นี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวครับ ครับเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเราเดินเลาะดูกันคุณดีเจพงพนาไม่ไหวครับ ต้องให้จับที่ตั้งยังไงครับแม่ใช้โดรนบินดูอย่างเดียวมันจะไม่ทั่วนะครับ และที่นี่โดรนจะบังคับไม่ค่อยได้ครับ แม้แต่ใช้ระบบอัตโนมัติ ก็ไม่ทำงานเลย เดินทะลุไปได้เลยครับเนี่ยแต่เฮียเดียวคง จะไม่เสี่ยงเดินเข้าไปนะครับ กลัวมีเจ้าของนะครับ โดยเฉพาะที่ ส่งเสียงฟู่ฟู่ได้นี่ก็ไม่ไหว มีสนามพลังบางอย่างรบกวนคลื่นวิทยุของโดรนครับ อาจทำให้โดรนตกเอาง่าย ๆสลับ ตอนนี้ก็เข้าจะเข้าเดือนมีนาคมแล้ว มันก็แห้งแล้งครับ เดินไปก็ได้ยินเสียงสวบสาบนะครับสวยงามมากครับ ใครที่เอาโดนมาบินบริเวณนี้นี่ ต้องใส่หน้าทุกรายครับไม่ใช่เฉพาะรายของเฮียเดียวรายเดียว เป็นต้นไม้ที่สวยครับ นอกจากเฮียเดียวจะเดินผ่านทางนู้นแล้วเฮียเดียวก็จะจะเดิน ไปดูครับ บรรยากาศเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ แต่ให้เดียวอยู่บริเวณวัดป่าถ้ำภูมวยครับ แค่นี้ก็เอานะครับ เพื่อบรรยากาศ เดินชมหินที่สวยๆครับ อยู่บ้านไม่มีให้ดูหรอกครับ ต้องมาดูที่นี่ หรือว่าที่ที่เป็นธรรมชาติ สวยนะครับอะไรเป็นหินขนาดใหญ่ มีทั้งโพง ทั้งเพิงครับ ได้บรรยากาศ ด้านนี้ก็จะ ก็จะเป็นป่าไผ่ครับใช่ นี่ก็คือไม้มีหนามนะครับ ใครทำไม่ดีก็ ต้องเจอแบบนี้ครับ อยู่ที่วัดป่าถ้ำภูมวยครับ ที่อยู่ของปู่ฤาษีครับ ตรงนี้ก็มีใบไม้ ตกลงมาทับถมเต็มนะครับปู่ฤาษีก็มีดงว่านนะครับ มองดูว่าคล้ายกับสาวน้อยป่าแป้งแต่ไม่ใช่ครับเออ คล้ายๆ พวกตระกูลสาวน้อยป่าแป้งเลยครับ ดงว่าน ตรงที่เป็นทางเดินเนี่ยตรงนี้จะสวย น้ำบางอย่างก็เป็นสมุนไพรนะครับใช้พวกยาพวก ก็จะพาเดินเก็บภาพให้เยอะที่สุดครับ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกัน ต้นเตาเตาล้างเล็กครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมา บริเวณนี้ก่อน ดีที่เอารองเท้าเดินป่ามา ก็นี่เดี๋ยวบุกป่า โอ้มีต้นขนุนด้วยครับ ขนุนพันดั้งเดิมเลยเนี่ย กำลังได้กินแล้วครับ เนี่ย ขนุน สวยครับ มาทำเป็นฉากภาพยนตร์ได้เลยครับ ครับถ่ายแบบก็ได้ นะครับสวยเลยครับ ต้นจามไม่ใช่ นะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ว่ามี พระท่านมานั่งปฏิบัติธรรมครับ เป็นเตียงผูพังแล้วครับ นี่ก็เป็น หินที่ยื่นออกมาแล้วก็เพื่อกันแดดกันฝนครับ ร่มเย็นเลยนี่คือไม้ไผ่ครับกอไผ่ เดินอ้อมไปทางโน้นก็ได้ครับ แต่เนี่ยเดี๋ยว ไม่เดินแล้ว เพราะว่าเก็บภาพได้สวยแล้วครับ เดี๋ยวไหน ๆ ก็ได้มาทำคลิป สักทีเฮียเดี๋ยวก็จะ เก็บภาพให้มากที่สุด แล้วก็เก็บบริเวณวิว ที่สวย ภายในบริเวณนี้ให้มากที่สุดครับ โชคดีที่พระท่านอยู่ไม่กี่รูปเองครับ เราก็ใช้เสียงดังได้ ตอนนี้เฮียเดียวอยู่ในป่านะครับ ปกติถ้าท่าน กำลังปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิหรือเจริญ วิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็ต้องใช้เสียงให้เบาๆนะครับ มาวัดเนี่ยก็มีความสำรวมด้วยครับ โดยเฉพาะการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับ ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะ เดี๋ยวก็จะเดินลงมาบริเวณนี้นะครับ ก็เป็นไฮไลท์ของวัด ถ้ามาไม่ถึงจุดนี้ ก็เหมือนไม่ได้มา วัดถ้ำภูมวยครับ แล้วการขึ้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับ ครับจุดไฮไลท์ นี่ครับ เป็นที่ขึ้นอย่างหมอจอครับ แต่ต้องใช้ความสามารถพิเศษครับ ชันครับ ต้องต้องใช้ขา นะครับเดี๋ยวขอวางกระเป๋าไว้ก่อน ที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือ ไฮไลท์ ของวัดถ้ำกุมวยครับ ที่เป็นโขดหินที่เป็นหน้าผาสูงนะครับก่อนก็มีโพครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับท่านทำไปเป็นหน้าผาเลยครับ มองลงข้างล่างก็จะเห็นสูงครับ ปกติก็จะเห็นมีธง ธงชาติปักสงสัยก็คงจะเสื่อมโทรมหลุดลงไป เป็นไร่ครับ ด้านล่างก็เป็นไร่ แล้วก็มีบึงหรือว่าอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับ ที่เห็นตรงโน้นก็เป็นผาหำหดครับเดี๋ยวเฮียเดียวก็จะค่อยๆเดินนะครับ ระวังเพราะว่าท่านเอาของมาประยุกต์ใช้จริง ๆ ส่วนดีเจ พงพนากลับที่ตั้งไปแล้วครับนี่ครับ ด้านล่าง เดี๋ยวก็จะเดินไปไม่ลึกนักนะครับ เดี๋ยว มาคนเดียวอึบอับมาก็ ไม่มีคนช่วย ที่นั่นก็เป็นเถียงนาครับเถียงไร่นู่นเห็นเด็กไกลก็ เป็นผาหำหดครับสำหรับคนที่กลัวความสูงก็ไม่แฮะ ให้แนะนำให้มานะครับนี่เดี๋ยวกลัวบ้าง กล้าบ้างกลัวบ้างครับแต่ไม่ได้กลัวความสูงแบบแบบว่าอยู่บนที่สูงไม่ได้ ให้กล้องเขาจับแท็กใบหน้าก็จะพาไปดูบริเวณ เป็นหน้าผาเลยแหละครับ เนี่ย เดินมาก็ต้องระวังด้วยครับ ตกลงไปเนี่ย ไม่ได้กลับบ้านเลยทีเดียว ครับก็คงจะเดินแค่นี้แล้วครับมองไปทางนู้นก็ เป็นผาห้ำหดครับเห็นเสาส่งสัญญาณวิทยุ ตรงนู้นครับ แถวผาห้ำหดห้ำหดก็จะเห็นถึงด้านล่าง เนี่ย ครับ คงจะเอาแค่นี้ครับสำหรับช็อตนี้ ไม่ไหวครับ ไม่ไหว คงจะต้อง กลับแล้วครับ ด้านล่างก็ลึกครับสิบกว่าเมตรนะแต่นอกนู้นก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบเมตรครับ ดูยอดต้นไม้ี่ครับครับนี่ตามสไตล์รายการเฮียเดียว ก็ต้องมีคลิปมุมสูงให้ดูครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ